หมดกาแฟเป็นกิโลยังชงกาแฟไม่อร่อยเลยทำยังไงดี ดูคลิปนี้จบชงเอสเพรสโซ่อร่อยชัวร์วัสดีค่ะอยู่กับบุญช่องบุญนิสต้านะคะ วันนี้เรามาคุยกันเรื่องเอสเพรสโซ่กันบ้างนะคะ ลิปนี้เนี่ยเราจะมาบอกวิธีการทำเอสเพรสโซ่ให้อร่อย ซึ่งก็จะเน้นเรื่องปัจจัยการสกัดที่เป็นพื้นฐานอย่างละเอียด อยากให้ติดตามชมให้จบนะคะ หรือจะแบ่งดูเป็นช่วงๆก็ได้ค่ะ เราทำสารบัญหรือว่าตัววิดีโอชัปเตอร์เอาไว้ สามารถเลือกกดดูตามหัวข้อได้เช่นกันค่ะเอสเพรสโซ่นี่นะคะ เป็นกาแฟเข้มข้น เสิร์ฟเป็นช็อตซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นตามร้านหรือว่าชงที่บ้านค่ะ เพราะว่ามันสามารถทำเป็นกาแฟแก้วพื้นฐาน หรือว่าเบสของเครื่องดื่มอื่นๆได้อีกมากมาย อย่างเช่นคาปูชิโน่ลาเต้อเมริกาโน่มอคค่าหรือมาคิอาโต้ดูเหมือนจะชงง่าย บางเครื่องแค่กดปุ่มเดียวก็ได้แล้ว แต่จริงๆเนี่ย ถ้าจะชงให้อร่อย มันก็ต้องมีความชำนาญแล้วก็ฝึกฝนค่ะคำว่าเอสเพรสโซนี่นะคะ มาจากภาษาอิตาเลียนว่าเอสปร i เมเรแปลว่ากดอัดหรือดันออก และเรามักจะได้ยินฝรั่งสั่งว่าคาเฟ่เอสเพรสโซซึ่งก็แปลว่ากาแฟที่ใช้แรงดันสกัดออกมาค่ะเอสเพรสโซเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และใครเป็นคนคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเอสเพรสโซ่ขึ้นมา มาลองฟังกันค่ะ ในปี 1884 อันเจโล มอริออนโด ชาวเมืองตูริน ได้คิดค้นเครื่องจักรไอ้น้ำ ซึ่งผลิตไอ้น้ำ 1.5 บาร์ และดันไอ้น้ำผสมกับน้ำบางส่วนออกมา ผ่านผงกาแฟ เพื่อสกัดกาแฟ และได้จัดแสดงในงานเอ็กซ์โปที่เมืองตูริน ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาแค่เอามาโชว์ค่ะ มันก็เลยเหมือนเป็นเครื่องต้นแบบ เพื่อเสนอแนวคิดใหม่ ๆ และด้วยความที่ว่าเครื่องมันใหญ่โต ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จและไม่เป็นที่รู้จัก และก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะ ที่เครื่องต้นแบบตัวนี้เนี่ยถูกทำลายคงเหลือไว้แต่แบบที่จดลิขสิทธิ์ไว้เท่านั้นค่ะ ต่อมาลุยจิเบเซราชาวเมืองมิลาน ได้ผลิตเครื่องชงกาแฟแรงดันไอน้ำโดยใช้คอนเซปต์ของมอริออนโดในราวๆ ต้นศตวรรษที่ 20 ค่ะ แต่พัฒนาให้มีขนาดเล็กลงสำหรับเสิร์ฟแบบซิงเกิลช็อตมีด้ามชงแล้วก็มีหัวชงหลายหัวค่ะ แล้วต่อมาอีกนะคะ ในปี 1903 ค่ะ เดซิเดริโอ พาวนีเนี่ย ได้ซื้อกิจการของเบเซล่า แล้วก็ได้พัฒนาเครื่องชงกาแฟร่วมกันค่ะ โดยพาวนีเนี่ย เขาได้คิดค้นวาล์วคุมแรงดัน ทำให้กาแฟร้อนๆ เนี่ยไม่กระเด็นไปทั่ว เพราะว่าแรงดันที่ปล่อยจากเครื่องอย่างกระทันหัน และคิดค้นก้านปล่อยไอน้ำหรือก้านสตีมขึ้น และพัฒนาเครื่องชงกาแฟด้วยไอน้ำ ต้นแบบตั้งชื่อว่าอีเดียเล่ และได้นำออกมาโชว์ที่งานแฟร์ที่มิลานเมื่อปี 1906 ค่ะ แล้วก็เกิดเป็นเมนูเครื่องดื่มกาแฟเอสเพรสโซแม้ว่าเครื่องนี้เนี่ยจะมีกำลังผลิตเครื่องดื่มได้ถึงชั่วโมงละกว่า 1,000 แก้ว wow. แต่ก็มีรสชาติที่ขมไม่ ถ้าชงด้วยแรงดันที่เกิน 2 บาร์จนในราวๆ ปี 1940 นะคะอาคิเล่แกกเจีย ชาวเมืองมิลานเนี่ย เขาก็ได้พัฒนาเครื่องชงกาแฟที่มีลักษณะเป็นคันโยกแล้วก็ลูกสูบซึ่งให้แรงดันได้ถึง 8-10 บาร์ซึ่งลูกสูบเนี่ยจะดันปริมาณน้ำได้ครั้งละ 1 ออนซ์ และด้วยแรงดันที่มากขนาดนี้เนี่ย ก็จะทำให้เกิดเครมมากขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะ ซึ่งเดิมเนี่ยผู้บริโภคก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันกินได้หรือเปล่า แต่ด้วยความฉลาดของแก๊กเจียนะคะ เขาก็ได้โฆษณาชวนเชื่อว่าเจ้าเครมมาเนี่ยก็คือตัวบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์แบบ แล้วก็คุณภาพของกาแฟที่ดีค่ะ แรงดันที่สูงจนเกิดครีมสีทองขึ้นจนกลายเป็นมาตรฐานนิยามของเครื่องดื่มเอสเปรสโซ่และเกิดคำว่าดึงช็อตเพราะจากการที่จะต้องดึงคันโยกของเครื่องชงนั่นเองค่ะ จนในปี 1961 เออร์เนสโต วาเลนเต้ ได้พัฒนาเครื่องชงกาแฟที่ชื่อว่าฟาเอมา e 61อันโด่งดัง และถือเป็นบิดาของเครื่องชงเอสเปรสโซ ยุคปัจจุบันเลยทีเดียว โดยเขาใช้ปั๊มติดมอเตอร์ สร้างแรงดันถึง 9 บาร์ และบาริสต้าเนี่ยก็ไม่ต้องใช้แรงดึงคันโยก ซึ่งปั๊มก็จะปั๊มน้ำจากระบบประปาและเปลี่ยนความร้อนผ่านท่อทองแดงในหม้อต้ม และฉีดผ่านก้อนกาแฟที่บีบอัด ซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนะคะ รู้จักที่มาที่ไปของเครื่องชงไปแล้ว เรามาดูว่าเราจะชงเอสเพรสโซ่แบบพื้นฐานเบื้องต้นกันยังไงให้อร่อยค่ะ ใน 1ช็อตเอสเพรสโซ่เนี่ย ก็จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนนะคะ ส่วนแรกเนี่ยก็คือเรียกว่าฮาร์ดค่ะ เป็นส่วนของของเหลวด้านล่างกาแฟเอสเพรสโซ่ที่จะถูกสกัดออกมาเป็นอันดับแรก มีความเข้มข้นของรสชาติ แล้วก็มีความหนืดสูงให้ความเปรี้ยวหรือว่าแอซิดิตี้มากในส่วนนี้ค่ะ และส่วนที่ 2 นะคะก็คือบอดี้ค่ะ ส่วนที่อยู่ตรงกลางและก็มากที่สุดของช็อตเอสเพรสโซ่นะคะ ประกอบไปด้วยก๊าซแล้วก็สารของกาแฟที่ละลายและไม่ละลายน้ำ ซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวสร้างความซับซ้อนของรสชาติ รสสัมผัสและความหอมของกาแฟ ส่วนสุดท้ายก็คือเครมม่าค่ะ เป็นฟองโฟมสีทองที่อยู่ด้านบนสุดของกาแฟเอสเพรสโซ่ ประกอบด้วยไอน้ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สารต่างๆที่ไม่ละลายน้ำของกาแฟ แล้วก็น้ำมันที่อยู่ในกาแฟ มักจะมีรสขมค่ะ เรามาทำความเข้าใจกันว่าเอสเพรสโซ่ที่ดี หรือมีรสชาติที่เป็นที่นิยมเนี่ยมันเป็นกันยังไง นิยามของเอสเพรสโซแบบดั้งเดิมของ SCAA หรือว่า Specialty Coffee Association of America นะคะเขานิยามเอาไว้ว่าเอสเพรสโซ่1ช็อตหรือว่า 1 แก้วเป๊กก็คือเครื่องดื่มปริมาณ 25-35 มิลลิลิตร หรือ 0.85 ถึง 1.2 ออนซ์ที่เตรียมจากกาแฟ 7-9 กรัม ผ่านน้ำสะอาดอุณหภูมิ 90.5ถึง96.1 องศาเซลเซียส ที่แรงดัน9ถึง10 บาร์และใช้เวลาในการชง 20-30 วินาที โดยเอสเปรสโซ่ที่ไหลออกมาเนี่ยจะมีความหนืดเหมือนกับน้ำผึ้งอุ่น ๆ และเครื่องดื่มที่ได้ก็จะมีความแน่นเครมมาสีทองเข้ม และเอสเปรสโซ่นั้นเนี่ยควรจะเตรียมโดยเฉพาะและเสิร์ฟให้กับผู้บริโภคทันที ในปี 2017 นะคะ SCA เนี่ยได้วิจัยและสำรวจการชงเอสเพรสโซ ของสมาชิกในยุคปัจจุบัน เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางหรือว่าข้อแนะนำของมาตรฐานการชงเอสเพรสโซสำหรับยุคปัจจุบัน จากนั้นเนี่ยเขาก็นำผลที่ได้นะคะ มาสรุปเป็นคำแนะนำในการชงเอสเพรสโซจากการวิจัยและสำรวจจากสมาชิกของชมรมบาริสต้าของ SCA ในปี 2017 นะคะก็คือใช้อัตราส่วน1ต่อ2ในการสกัดเอสเพรสโซและใช้น้ำหนักเป็นตัววัดน้ำกาแฟที่ออกมาค่ะ ค่าเฉลี่ยของกาแฟที่ใช้นะคะก็คือ ือ18-20 กรัม และได้น้ำกาแฟ 36.5 กรัม ใช้เวลาในการสกัด 25-30 วินาที แรงดัน 9 บาร์อุณหภูมิ 93.3 องศาเซลเซียส โดยชงให้มีการทำ pre-infusion หรือว่าการพรมน้ำก่อนชงจริง และใช้บาสเกตขนาด 18 กรัม ส่วนรสชาติที่นิยมนะคะ ในอดีตเนี่ย หรือว่าที่อิตาลีในปัจจุบันก็ยังคงชอบความเข้มข้นหมืดๆหน่อย และขมม แต่สำหรับกาแฟยุคใหม่หรือว่ากาแฟพิเศษ ที่เรียกกันว่า specialty coffee เนี่ย เรานิยมกินกันแบบมีเปรี้ยวแล้วก็มีหวานบอดี้ไม่แน่นเกินไป และที่สำคัญต้องไม่ขม หรือมีความขมออกมาน้อยๆค่ะ เอาละค่ะ เมื่อเรารู้จักเอสเพรสโซ่ที่เป็นมาตรฐานตามความนิยมยุคปัจจุบันแล้ว เราก็มาดูกันว่าเราจะชงเอสเพรสโซ่ให้อร่อยเนี่ยจะต้องทำยังไงกันบ้าง เรียกง่าย ๆว่า การตั้งช็อตเบื้องต้นค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าทำไมเราจะต้องมาตั้งช็อตนะคะ เพราะว่าเครื่องชงเอสเปรสโซ่เนี่ย แต่ละเครื่องจะมีการใช้งานที่ไม่เหมือนกันค่ะ การปรับตั้งค่าต่างๆเนี่ย ก็ไม่เหมือนกัน รวมถึงสภาพอากาศความชื้นก็มีผลต่อเอสเปรสโซ่ทั้งสิ้น ดังนั้นการที่เราซื้อกาแฟตัวเดียวกันกับที่ร้านมา ดูเบอร์บดเขามา แต่กลับมาชงเครื่องที่บ้านเราแล้วเนี่ยรสชาติไม่เหมือนที่ร้านมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะ เราจึงจะต้องตั้งช็อตของเราให้เป็นค่ะ ไม่ใช่แค่บดแล้วก็ชงเลย ตัวแปรที่มีผลนะคะ ก็ตามที่ SCA เขาบอกเอาไว้นะคะ มีกาแฟที่ใช้ ปริมาณน้ำกาแฟที่ได้ เวลาในการชง อุณหภูมิน้ำ ซึ่งเราก็จะต้องพยายามควบคุมตัวแปรเหล่านี้ให้คงที่เพื่อรสชาติกาแฟที่ดีค่ะ และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ การปรับเบอร์บดเพื่อให้เราสามารถตั้งช็อตได้ตามมาตรฐานนั่นเอง ซึ่งเบอร์บทเป็นตัวแปรที่สามารถกำหนดเวลาในการชงได้ ก็คือกาแฟที่บดหยาบเกินไป เนี่ย ก็จะทำให้น้ำไหลผ่านเร็ว สกัดกาแฟได้น้อย ถ้าบดละเอียดเกินไป น้ำไหลช้า และสัมผัสกับกาแฟนานทำให้ดึงเอารสชาติทั้งดีและไม่ดีออกมาได้มาก หรือบางที เนี่ยน้ำไม่ออกเลยก็มีนะคะ เหมือนกับว่าถ้าเราใส่ก้อนหินใหญ่ๆเนี่ยลงในโหลแล้วก็เทน้ำน้ำก็จะผ่านก้อนหินได้เร็ว แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นทรายละเอียด น้ำก็จะไหลผ่านไปได้อย่างช้าลง หรือถ้าเราอัดดินลงไปจนแน่นเนี่ย น้ำก็แทบจะไม่ไหลออกมาเลย ซึ่งนอกจากเวลาแล้วเนี่ย เราอาจจะสามารถดูสีของช็อตที่ออกมา เพื่อประเมินร่วมด้วยก็ได้นะคะ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับการคั่วด้วยนะคะ ซึ่งคร่าวๆก็คือ ถ้าสกัดน้อยไปหรือว่า under extraction เนี่ยเทมมาจะมีสีอ่อน รสเปรี้ยวมาก ฝาด บอดี้บาง ถ้าสกัดได้พอดี บางคนก็จะบอกว่าเป็น perfect shot เคมมาก็จะมีสีน้ำตาลทองบางครั้งก็จะมีผงเล็กๆ ติดมานิดหน่อย ก็ไม่ได้เสียหายอะไรค่ะ รสชาติก็จะบาลานซ์มีเปรี้ยวหวาน หอมบอดี้กำลังดี ถ้าสกัดเกินไปหรือว่า over extraction เคมมาก็จะมีสีน้ำตาลเข้มมาก รสชาติก็มักจะขมไม่บอดี้หนักเกินไป เดี๋ยวเรามาลองตั้งช็อตกันนะคะระดับการคั่วสำหรับเอสเพรสโซ่ในอดีตจำกัดแค่คั่วเข้ม แต่ปัจจุบันเริ่มนิยมใช้ทั้งขั้วเข้มและขั้วกลางในการชงเอสเพรสโซส่วนขั้วอ่อนนั้นก็มีบ้างค่ะ แต่วันนี้เราจะใช้กาแฟขั้วกลางค่อนไปทางเข้ม เป็นกาแฟที่เราใช้ที่ร้านนะคะ เป็นเบรนด์บราซิลลาวค่ะ เครื่องชงวันนี้เนี่ยเราจะใช้ดีเซนเอสเพรสโซนะคะ เครื่องบดจะใช้เฟลโลโอสเปลี่ยนเป็นเฟือง SSP รวมถึงแปลงให้ปรับเบอร์บดได้แบบไม่จำกัดระดับ หรือว่าเป็น stepless นะคะ และบาสเกตขนาด 18 กรัมของ d e c e n t Espresso เหมือนกันทดลองช็อตแรกนะคะ อ้างอิงตาม SCA ค่ะ กาแฟเราใช้ 18 กรัม สกัด 36 กรัมให้ได้ในช่วงเวลา 25-30 วินาที ในขั้นตอนการเตรียมกาแฟก่อนชงหรือว่ารูทีนต่างๆ ก็ให้ทำเหมือนๆกับเทคนิคที่เราถนัดนะคะ ไว้จะมาเล่าให้ฟังอีกทีในรายละเอียดค่ะ พอเราเริ่มชงเนี่ยก็เริ่มจับเวลาตั้งแต่เริ่มปล่อยน้ำนะคะ ส่วนโปรไฟล์การชงเราจะชงโดยใช้แรงดัน 9 บาร์ตลอดช่วง แต่ว่าเครื่องเนี่ยก็จะมีการหน่วงเล็กน้อยประมาณ 2-3 วินาที ค่อยๆ ปั๊มได้แรงดันขึ้นมาเป็น 9 บาร์นะคะ ซึ่งเครื่องชงกึ่งออโต้ส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะ แล้ววิธีที่เราแนะนำให้ลองก็คือการใช้การชงแบบที่ยังไม่ต้องมีการทำ pre-infusion นะคะสำหรับคนที่มีเครื่องที่ตั้ง pre-infusion ได้ เพราะว่าเราอยากจะให้ลองใช้วิธีตั้งช็อตแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนก่อนค่ะ ลองใช้ที่เบอร์บดเบอร์ 2 ดูก่อนนะคะช็อตกาแฟไหล 16-17 วินาที เร็วกว่ามาตรฐานที่แนะนำค่ะ อย่างนี้ก็คือว่าเบอร์บดหยาบไปนะคะ เราก็ปรับเบอร์บดให้ละเอียดขึ้นค่ะ ลองชิมรสชาติดูก็จะรู้สึกว่ามันติดเปรี้ยว รสชาติแบนๆ ไม่ซับซ้อน จืดๆ บางๆ ไม่เข้มข้น มันก็คือ under extraction หรือว่าสกัดไม่พอ สกัดน้อยเกินไป สำหรับคนที่ใช้เครื่องบดแบบ on demand หรือที่เห็นตามร้านกาแฟแบบที่มีฮอปเปอร์หรือว่ามีโถใส่เมล็ดเอาไว้เลยนะคะ เราก็ต้องบดกาแฟที่เป็นเบอร์บดเก่าเนี่ยทิ้งไปก่อนด้วยนะคะ อย่าไปเสียดายค่ะ ราะว่ามันเป็นเบอร์บทที่ไม่เหมาะสมแล้ว โดยเฉลี่ยเนี่ยก็ต้องบดทิ้ง 1ช็อตนะคะประมาณ 15-20 กรัม แต่ถ้าของใครเนี่ยเป็นแบบซิงเกิลโดสก็ไม่ต้องบดทิ้งค่ะ คราวนี้เนี่ยเรามาลองที่เบอร์บทประมาณ 1.5 ดูค่ะ เจ้าเครื่องเฟลโลโอ๊ตเนี่ยนะคะ ไม่มีเบอร์ศูนย์ค่ะ เริ่มต้นเบอร์หนึ่งเลยช็อตนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ 28-29 วินาที กาแฟถือว่าอยู่ในเกณฑ์แล้วนะคะ อย่างนี้ก็คือเบอร์บทที่ใช้ได้แล้วค่ะ ถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เบอร์บทเบื้องต้นเป็นพื้นฐาน หรือที่เรียกว่าใช้เป็นจุดอ้างอิงได้แล้ว ลองชิมรสชาติดูก็จะรู้สึกว่ามีความกลมกล่อมขึ้น อย่างตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นนัตตี้แล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตชัดมาก after taste หวานและยาว บอดี้เข้มข้นดีทีเดียวค่ะ เราต้องอย่าลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรสชาตินะคะ เราต้องชิมรสชาติด้วยค่ะ ว่าเราพอใจรสชาติแบบนี้หรือยัง ถ้าเรารู้สึกว่าอยากให้เข้มขึ้น เราก็ปรับเบอร์บดให้ละเอียดอีกนิดหน่อย หรือว่าถ้ารู้สึกว่ารสชาติ มันทึบเกินไป เข้มไป ก็ปรับเบอร์บดให้หยาบขึ้นอีกนิดนึงค่ะ ในกรณีที่ไม่สามารถปรับเบอร์บดให้ได้เวลาตามที่กำหนดเบื้องต้น เนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องบดที่ใช้เนี่ย อาจจะต้องปรับเป็นขั้น ๆ นะคะ ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันปรับได้ไม่ละเอียดพอ เราก็เพิ่มจำนวนผงกาแฟให้ใช้ปริมาณที่อยู่ในช่วง 18-20 กรัม ตามที่ SCA เขาแนะนำก็ได้ค่ะ จะเพิ่มหรือว่าลดทีละ0.2 หรือ 0.5 กรัมดูก่อนก็ได้นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเปลี่ยนปริมาณกาแฟก็อย่าลืมด้วยว่า ต้องเปลี่ยนปริมาณน้ำกาแฟด้วยนะคะ ให้ได้อัตราส่วน1ต่อ2ก็คือน้ำกาแฟที่ได้เป็น 2 เท่าของน้ำหนักของกาแฟที่ใช้ชิมรสชาติเปรียบเทียบดูค่ะ ว่าชอบรสชาติแบบไหนมากกว่ากัน แล้วก็เลือกเบอร์บดเบอร์นั้นค่ะซึ่งเราก็แนะนำให้ลองดูเข็มทิศวิธีทำเอสเปรสโซ่ดูนะคะเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ค่ะแล้วไว้ไปลองโหลดดูใน description นะคะ หรือถ้าหากว่าเครื่องของใครเนี่ยสามารถตั้งโปรไฟล์ในการชงได้อย่างเช่นว่าตั้ง pre infuse หรือว่าสามารถที่จะปรับแรงดันได้เนี่ยเราก็สามารถตั้งโปรไฟล์แล้วก็ทดสอบกับเบอร์บทที่เราตั้งไว้เป็นพื้นฐาน โดยแนะนำว่าให้ปรับดังนี้นะคะ ปรับเวลา pre infuse ก่อนในขั้นพื้นฐานเบื้องต้น ไม่แนะนำให้ pre infuse เกิน5-15 วินาทีนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลาย ๆ ครั้งเวลาการสกัดช็อตกาแฟจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่เราได้ตั้งไว้ตั้งแต่แรก แต่ถ้ายังอยู่ในช่วง 25-30 วินาทีก็ถือว่าดีมาก หรือเต็มที่ก็คือช่วง 25-40 วินาทีก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ค่ะ ถ้ารสชาติไม่โอเคเราก็มาปรับที่เลโชค่ะ ส่วนมากการลดเลโชเนี่ยก็จะทำให้ขมฝาดน้อยลง จาก 1 ต่อ 2 เปลี่ยนเป็น1ต่อ1.75 หรือว่า1ต่อ1.5 หรือถ้ารู้สึกว่าสกัดน้อยเกินไป อยากให้หวานขึ้นอีก ก็จะปรับเพิ่มปริมาณกาแฟที่ออกมาอีก 3-5 กรัมก็ได้ค่ะ หรือถ้าต้องการให้ได้รสที่เข้มๆ ขมๆ หน่อยเนี่ย ก็ลากให้เลโชมากขึ้น อย่างเช่น1ต่อ3ซึ่งเวลาเนี่ยก็มักจะนานขึ้นค่ะ และบอดี้ก็จะบางลงด้วย เพราะว่ามันจะมีปริมาณน้ำมากขึ้นนะคะ ปัจจัยต่อมา ถ้าขมฝาดเพราะว่าสกัดมากไป เราก็มาปรับแรงดันสูงสุดของเครื่องตอนชง ให้ลดลงอยู่ในช่วงประมาณ 8-8.5บาร์ และสุดท้ายเนี่ยนะคะ ถ้ามันยังขมฝาดอยู่อีกเนี่ย ก็ปรับอุณหภูมิที่ใช้ให้ลดลงค่ะ การปรับตามขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยก็คือ ค่อยๆ ปรับแบบละเอียด เพื่อหารสชาติของช็อตที่เราชอบที่สุด หรือว่าไฟจูน ซึ่งก็จะหมดกาแฟไปเยอะมากทีเดียวค่ะ เครื่องชงบางเครื่องเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างที่ปรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ ก็ไม่ได้แนะนำว่าเราจะต้องทำทั้งหมดนะคะ ปกติเนี่ยแค่ปรับถึงเลโชก็กินอร่อยแล้วค่ะ แต่ขอเตือนย้ำอีกนิดนะคะ สำหรับคนที่ยังไม่ชำนาญว่า ให้ปรับปัจจัยต่างๆเนี่ยทีละตัวก่อนอย่าปรับเปลี่ยนพร้อมกันหลาย ๆ ปัจจัยนะคะ มันจะทำให้เราไม่สามารถจับทิศทางของรสชาติแล้วก็การสกัดได้ เราเนี่ยก็เคยพยายามที่จะหาช็อตจนหมดกาแฟไปเป็นกิโลแล้วก็ยังไม่ได้เลยค่ะ เพราะว่าคิดว่าเราเปลี่ยนปัจจัยพร้อมๆกันเนี่ยหลายๆ ตัวเลย มันจะได้ไม่เปลืองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันยิ่งเปลืองไปใหญ่ค่ะ เพราะว่าการเปลี่ยนปัจจัยเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็สามารถกระทบปัจจัยอื่นๆได้ทั้งหมด จึงขอให้เริ่มต้นปรับไปทีละตัวนะคะ และเชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเราหาช็อตที่เหมาะสมได้ ก็จะได้กาแฟที่อร่อยขึ้นค่ะ ไม่ต้องเสียดายกาแฟขนาดนั้น เมื่อเราชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปก็อาจจะไม่จำเป็นต้องหาเบอร์บทจากการตั้งช็อตมาตรฐานก็ได้ค่ะ เราใช้โปรไฟล์หรือว่าอัตราส่วนที่เราชอบเพื่อตั้งช็อตเลยก็ได้นะคะ และถ้าเราเปลี่ยนกาแฟถุงใหม่ หรือว่าเปิดถุงกาแฟไว้นานแล้วเนี่ย ก็อย่าลืมเช็คช็อตใหม่เป็นระยะระยะด้วยนะคะ เพราะว่ามันมีผลกับรสชาติค่ะ เบอร์บทที่เราใช้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เบอร์บทที่เหมาะสมแล้วก็ได้ มันไม่ใช่ว่าเราตั้งช็อตครั้งเดียว แล้วก็ใช้ได้ทั้งปีทั้งชาตินะคะร้านกาแฟที่ดีๆ เนี่ย เขาจะมีการเช็คช็อตกันตลอดค่ะ อย่างน้อยก็ทุกเช้าก่อนเปิดร้าน บางทีเนี่ยระหว่างวันเนี่ยเขาก็มีการเช็คด้วยนะคะ เพื่อให้กาแฟอร่อยแล้วก็คงที่ตลอดทั้งวันค่ะ เพื่อนๆ ก็อย่าลืมเช็คช็อตกันด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ถ้าใครที่เพิ่งมาดูก็ฝาก s u b s c r i กันด้วยค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟค่ะ บ๊ายบาย